เอาละครับและนี่ก็อยู่ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าใครที่มาบางกระเจ้า และไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งที่ต้องมาเลยครับ ก็คือตลาดน้ำ บางน้ำพึ่งนั่นเองนะฮะนี่ก็ทำงานกันดีเหลือเกินนะฮะไปเที่ยวกันดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาครับ อันนี้คืออะไรอะครับหนังกระติกหนังกระติก คือที่นี่ครับนอกจากจะมีในเรื่องของอาหารอร่อย แล้วก็ในเรื่องของการเอาภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับมาจัดจำหน่ายมาวางขายนะครับ ยังมีในเรื่องของกิจกรรมดีๆ อีกเยอะเลยนะฮะอย่างไม่ว่าจะเป็นภายเรือแล้วก็ที่ผมกำลังทำอยู่นี้ก็คือ ท้าลองนะฮะสังเกตได้ตรงนั้นจะมีกระป๋องให้ยิงนะครับว้าว ที่นี่ของอร่อยเยอะมากด้วยเนาะจริงครับแต่ว่าของที่เขาเขาบอกเลยนะครับ ขึ้นชื่อของสมุทรปราการคืออะไรฮะกุ้งเหยียบกุ้งเหยียบเป็นไงอ่ะปลาสีบางบอก เหมือนกับว่าเขาเอากุ้งนะครับตัวนี้ตัวนี้กุ้งเหยียบตัวเนี้ยมาทำเกี่ยวกับแบบว่าเป็นเหมือนหวานๆไว้ทานเล่นน้ำลายไหลเลยข้าวก็ได้ เป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารที่มีชื่อที่นี่ปะใช่เป็นของขึ้นชื่อของสมุทรปราการครับแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดว่าแบบ พันคือหลอดที่เอดีจังเลยอ่ะ มาที่นี่ก็คุ้มอ่ะครบรถเหมือนกันเนาะแล้วเป็นไงเป็นชอบอะไรบ้าง ชอบอะไรเหรอครับ อืม ที่ลองไปมาก็มีเขาเรียกอะไรนะ หมูสลบ หมูสลงเป็นไงครับหมูเคยดูไหมหมูที่นุ่งผ้าใช่ไหมครับใช่เอาผ้าสลงไปตัดเป็นชุดขาวแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรบะหมี่ครับบะหมี่ตัวไม่ใช่ครับไม่ใช่หมี่เลยไม่ไม่ใช่หมี่ตัวหรอไม่ใช่ครับเป็นหมี่มีเหลืองเดี๋ยวเดวอันนี้คือไม่ได้ไปด้วยกันมาใช่ไหมไม่คือมีเหลืองแต่คือเอามีเหลืองอ่ะห่อใช่ไหมครับห่อไว้แล้วก็ เอาไปทอด อ๋อ ไอ้นี่ไงอ๋อเจ้าไงครับ ใช่แล้วกับถุงทอง เพราะว่าไปไปทานมาคือมันเป็น เขาเรียกอะไรของโบราณและหายากทานาในปัจจุบัน ก็ไปเจอมาอยู่ร้านหนึ่งแล้วคุณป้าก็ออกในยงรายการด้วยนะ จริงป้าจริง เราก็เลยชิมว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่เขาพยายามที่จะรื้อฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของพวกวัฒนธรรมเก่าๆรับเก่าๆอาหารการกินสถานที่ต้องเที่ยวเก่าๆ และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะคนในชุมชนที่นี่น่ารักมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นเจ้าบ้านนะครับ ในการที่จะแบบว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ตอนนี้แอบเห็นอีกหนึ่งเมนูเขาเรียกว่าอันนี้คือขนมบ้าบินบ้าบินนะฮะโอ้ดิ มีอะไรเด็ดพิเศษกว่าที่อื่นไหมครับ เราของเราต้องใหม่สดแล้วก็สะอาดทุกอย่างใหม่สดสะอาดถูกต้องทุกอย่างนะฮะต้องที่นี่เท่านั้นนะฮะมาชิมได้มาชิมได้นะครับขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะฮะอร่อยครับก็คือเข้ามาตรงหน้าตลาดแล้วก็อยู่ทางทางอยู่ชายคลองวิธีชาวบ้านเลยวิธีชาวบ้านนะครับน่าสนใจมากๆอร่อยขอกรกกล่องเลยครับ ผมกล่องไหนิลราคาเท่าไหร่ดีกล่องเท่าไหร่ครับผมอายุ20บาทครับผม20บาทนะฮะ จะทานไม่หมดเาถ้าเอากรอบนะพอเย็นแล้านไม่ใช่ไหมครับ มันจะเหนียว เหนียวแข็ง อันนี้ขนมอะไรนะครับกะลอจีค่ะกะลอจีนี่เป็นขนมโบราณหรือว่าขนมอะไรไม่ค่อยได้เห็นเลยของคนจีน อ๋อทำมาจากอะไรอะครับข้าวเหนียว แป้งข้าวเหนียวดำครับแป้งข้าวเหนียวธรรมดา แป้งเท้า ว้าว มีกี่รสชาตินะครับอันนี้ มีสามอย่างสามอย่างข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำ ข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวขาวไส้เผือกไส้เผือกด้วย งั้นเอาอย่างละหนึ่งเลยครับ น่าจะอร่อย ไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมครับหาทานยากค่ะอ๋อคุณพี่ขายที่นี่มานานยังครับ มาแล้วค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้ประจำเลย เป็นร้านประจำใช่ไหมครับเราเองเลย ไม่ไม่ประจำเดี๋ยว พี่ก็ต้องกลับบ้านอ๋อคือเดี๋ยวระวังระวังจะไม่ได้กลับนะฮะ ประจำเสาร์อาทิตย์ เออเห็นไหมวันธรรมดาไม่ขายใช่ไหมครับตลาดปิดค่ะ คืออยากขายครับมาในช่วง ถ้าเกิดว่าคนแบบอยากจะทานวันธรรมดา นี่ต้องไปซื้อที่ไหนได้ไหมอะไรคถ้าคนอยากจะทานวันธรรมดาอย่างเงี้ย ไม่มีเลยค่ะ อ๋อ ไม่ขายแม่ค้าก็ไม่ว่างมีงานประจำใช่ใช่ได้พิเศษค่ะสามห้าสามห่อร้อยค่ะ ขอชิมชิ้นนึงก่อนได้ไหมครับ ได้เลยคนละชิ้นคนละชิ้นกระไลจี้มาทางนี้เลยคานได้ไหมครับ เสิร์ฟระวังตกน้ำเด้อมันมีถั่วด้วยนะ อ่ะ มันจะจิ้มด้วยนี่นี่นี่ มีถั่วด้วยนี่หืมได้ปะอร่อย ใช่มกคือจะแบบว่าข้างนอกกรอบแล้วข้างในนุ่ม เหนียวนุ่มกำลังดี แล้วก็แบบอะไรเขาคลุกกับอะไรบ้างครับมีงาดำ งาขาว ก็มันจะมันจะออกรสมีถั่วโรยตัว สมแล้วจะมีออกจะออกเค็มๆมีถั่วด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็มีกลิ่นหอมของงาอร่อยมาก ชิมชิมต้องโรยนะมีอ๋อจริงๆต้องโรยถั่วด้วย ใช่ไหมครับ อันนี้ชิมหรือจริงจังเรียกว่าชิม เหมือนหิวเนาะเรียกว่าชิมไม่หิวไม่หิวจะอร่อยเนาะความอร่อยพาไป อืมขอบคุณมากนะครับ เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้คู่ชีคู่ชีวิตเลยคู่ชีวิตเลยทีเดียวใช่ใช่หนูเห็นตาหลิวไหมครับคู่ชีวิตเลยก็เลยถ้ามาที่นี่ต้องยังไม่ได้เข้าไปนะ้าไปหัวพักลอยนี่ หน้าตาดีมากอร่อยมากจะมีทังอบตอยเรียกได้ว่าใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเนาะ ตลาดบางน้ำพึ่งที่นี่ฮะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณที่มันเพอร์เฟกประมาณนึงเลยอะเพราะว่าที่เนี่ยนะครับหายากมากเลยนะ เพราะว่าเขามีทั้งเอาสินค้านะครับที่เป็นภูมิยานท้องถิ่นมาขาย แล้วก็มีอาหารที่แบบว่าหากินได้ยากนะฮะแล้วก็อย่างเช่นมาห่อเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยนะฮะคือแบบบเพิ่งเคยมาทานที่นี่อะ เออเป็นที่แรกเลยนะฮะแล้วก็หาทานยากด้วยอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะว่า วัสดุเขานะครับทำมาจากธรรมชาตินะฮะพยายามงดอะไรที่มันทำลายธรรมชาตินะฮะอย่างเช่นพวกพลาสติกพวกกล่องโฟมต่างๆครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆโอ้สนุกเมื่อกี้เห็นเหมือนแบบชาวต่างชาติเยอะด้วยเนาะใช่คือ อยากจะบอกว่าที่นี่คือคักครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเอเชียยุโรปนะฮะต่างหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของที่นี่กันทั้งนั้นเลยนะฮะ เรียกได้ว่าคุ้มค่าและก็ครบรถจริงๆนะฮะสำหรับสถานที่เช็คอินแห่งนี้ ใครที่มาบางกระเจ้ามาสูตรปาการ ต้องมาที่นี่เลยครับ ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งครับฮะมาก็ไม่ได้ยากเลยฮะเรียกได้ว่ามีทั้งวิถีธรรมชาติ วิถีคนในชุมชนนะฮะแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายนะฮะต้องมาให้ได้ครับกับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งครับ